不好意思，请问这个酒店离这里远离机场，大概有四十分钟的路程。我知道了，我们会在晚上八点到差不多是那个时候。สำหรับบริเวณที่สองตอนที่สองนี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขับรถแท็กซี่ที่มารับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน และขณะนี้ทั้งสองกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังโรงแรมป่าตองรีสอร์ทนักท่องเที่ยวถามว่าโรงแรมอยู่ไกลจากที่นี่หรือไม่ คนขับแท็กซี่ตอบว่าประมาณ 40 นาที นักท่องเที่ยวจึงประมาณว่าจะไปถึงโรงแรมเวลาสองทุ่ม คนขับแท็กซี่ตอบยืนยันว่าเป็นเวลาประมาณนั้น หนึ่งสำหรับประโยค不好意思请问这个酒店离这里远吗สำนวน不好意思แปลว่า ขอโทษหรือขออภัยคำว่า请问แปลว่าขอถามคำว่า这个แปลว่าอันนี้ ในภาษาจีนจะพูดสลับว่านี้อันคำว่า酒店แปลว่าโรงแรมคำว่า离แปลว่าห่างคำว่า 这里แปลว่าที่นี่คำว่า远แปลว่าไกลคำว่า吗แปลว่าไหมเป็นคำที่ใช้สร้างประโยคคำถามสำหรับประโยค离机场大概有四十分钟的路程คำว่า离แปลว่าห่างคำว่า机场แปลว่าสนามบินคำว่า大概แปลว่าประมาณคำว่า有 แปลว่ามีคำว่า40แปลว่า40คำว่า分钟แปลว่านาทีคำว่า的แปลว่าของคำว่า路程แปลว่าระยะทาง สำหรับประโยค我知道了我们会在晚上八点到那儿แปลว่า ผมทราบแล้ว พวกเราไปถึงที่นั่นตอนสองทุ่มคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า知道แปลว่าทราบ คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า会แปลว่าสามารถ คำว่า在 แปลว่าที่คำว่า晚上แปลว่ากลางคืนคำว่า八点ิบนาฬิกาคำว่า到แปลว่าถึงคำว่า那儿แปลว่าที่นั่นสำหรับประโยค是的差不多是那个时候 แปลว่าใช่ครับ ถูกต้องเวลาประมาณนั้น คำว่า是的แปลว่าใช่ครับ หรือใช่ค่ะสำนวน差不多แปลว่าเราเรานั้น คำว่า是แปลว่าคือหรือเป็น คำว่า那个แปลว่าอันนั้น ในภาษาจีนจะเขียนเป็นนั้นอัน คำว่า时候แปลว่าเวลา